ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของ Google Sheet s กันนะครับว่ามีการใช้งานแล้วก็คุณสมบัติอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจ ที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับ ซึ่งการใช้งานในส่วนของ Google Sheet s ก็จะมีลักษณะการใช้งาน หรือว่าหน้าจอการทำงาน คล้าย ๆกันกับตัว Google Doc s แล้วก็ตัว Google Slide นะครับ ก็ไปที่เมนูใหม่ตรงนี้ เช่นกันนะครับ จากนั้นเลือก Sheet s นะครับอ่า โปรแกรมก็จะเปิดในส่วนของตัว Spreadsheet ใหม่ขึ้นมานะครับ เราสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลลงไปนะครับ เส้นเดียวกับการใช้ตัว Microsoft Excel เลยนะครับ ก็จะบันทึกไฟล์ไปใน Google Drive ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เมนูการใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับ ก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดนะครับ ในเรื่องของการจัดรูปแบบของตัวเซลล์ของเราตัวอักษรอะไรพวกนี้ เมนูที่จะแนะนำในส่วนของ Google Sheet นะครับก็ จะอยู่ในตัวของส่วนเสริมนะครับ ซึ่งจะมีส่วนเสริมให้เราเลือกใช้ เยอะแยะมากมายเลยตรงนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะกดนะครับกดดาวน์โหลดส่วนเสริมตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งในส่วนของส่วนเสริมตรงนี้นะครับสำหรับตัว Google เอกสารหรือ Google Slide ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ เราสามารถที่จะดาวน์โหลดส่วนเสริมมาใช้ได้เหมือนกันนะครับ ทั้ง 3ตัวเลยนะครับ อ่า เนี่ยก็จะมีส่วนเสริมให้เราเลือกใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวจะ แนะนำให้สักตัวหนึ่งนะครับ ก็ในส่วนของตัวสร้าง QR code นะครับ โดยใช้ตัว Google Sheet ตรงนี้นะครับ QR code ที่สร้างนะครับก็จะไปสร้างไว้ในตัว Google ารตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะพิมพ์ออกไปใช้งานได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการสร้าง QR code เพื่อนำไปใช้ในการเช็คชื่อนักเรียนนะครับส่วนไฟล์นี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลการเช็คชื่อการเข้าเรียนนะครับของนักเรียนซึ่งเราสามารถที่จะสร้างชีตเพิ่มตรงนี้นะครับ เข้ามาได้ก็กด เพิ่มตรงนี้นะครับ การทำงานคล้ายกันเลยครับกับตัว Excel เราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับอ่านี่ก็เป็นฟังก์ชันสรุปการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อตรงนี้นะครับ ่ะเดี๋ยวเรามาดู การใช้งานส่วนเสริมนะครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดติดตั้งตัวส่วนเสริมมาแล้วนะครับตัวส่วนเสริมก็จะมาอยู่ที่เมนูส่วนเสริมตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราจะทดลองสร้าง QR code นะครับเราก็ไปส่วนเสริมจากนั้นเลือก QR code แล้วก็กด Open ขึ้นมา จะสร้างเป็น QR code หรือ ID card อันนี้แล้วแต่นะครับ อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของส่วนเสริมแล้วแต่เราเลือกอเดี๋ยวจะทดลองสร้าง QR ตรงนี้นะครับ จะเซฟเอกสารไหมก็ติ๊กตรงนี้ ติ๊กได้เลยนะครับ สามารถติ๊กได้ตามคุณสมบัติของตัวโปรแกรมเสริมในแต่ละตัวที่เราดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับ จากนั้นคลิก generate ตรงนี้นะครับ ก็ รอ โปรแกรมทำงานนะครับ จน ครบร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะเปิดคลิกปุ่ม Open Document ตรงนี้นะครับ เพื่อเปิด ในส่วนของตัว Google เอกสารนะครับ ที่ตัวโปรแกรมสร้างเป็น QR มาให้นะครับ หรือเราจะไปยัง Open Folder ที่จัดเก็บอยู่นะครับ ข้อมูลต่างๆนะครับ ก็จะไปถูกจัดเก็บอยู่ในไดร์ของเรานั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการใช้งาน Google Sheet ซึ่งเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับ หรือทำงานร่วมกันกับตัวส่วนเสริม ที่มีการพัฒนามาให้ค่อนข้างเยอะนะครับ ที่จะเอามาประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งในตัว Google Doc ก็เช่นกันนะครับก็ มีเช่นกันนะครับ ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ ในส่วนของ Google Slide ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ เพราะงั้นเราจะเลือกใช้ส่วนเสริมตัวไหนมาใช้ก็อยู่ที่ความต้องการ ของคุณครูนะครับ อันนี้ก็เป็นการแนะนำในส่วนของตัว Google Sheet เบื้องต้นนะครับ ซึ่งเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับ หรือสามารถนำไปทำงานร่วมกันกับตัวโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่มีการพัฒนามาให้เราเลือกใช้อย่างมากมายนะครับ ซึ่งในตัว Google Docs แล้วก็ตัวตัว Google Slide นะครับ เช่นเดียวกันนะครับก็มีโปรแกรมเสริม ให้เราเลือกใช้เช่นกัน เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกโปรแกรมเสริมตัวไหนมา ประยุกต์ใช้ตามความต้องการของเรานะครับ และเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับสวัสดีครับ